อยู่ในครอบครัวมิสแกนแล้วเรากลัวอะไรมากที่สุด กลัวนี่ไหมครับมีอะไรที่เรากลัวเป็นพิเศษไหมตอนนี้ กลัวแมงสาบกลัวแมงมุมแล้วก็กลัวความฟ้าแดบฟ้าแลบเสร็จแล้วยังไม่ลืมครับ แล้วกลัวนี่ไหมครับ ว้าหนูกตใจเอไม่มีค่ะไม่มีไม่มี แน่ใจนะ เราเป็นผู้หญิงแก่งอ่าไม่ดีแล้วกลัว นี่ไหมครับ เราเป็นผู้หญิงแก่งไม่ยอมพีไม่ดีค่ะไม่ดีสองสาวครับ อ่ามีมีคนถามเข้ามาว่า เป็นแกรนเนี่ยเขาบอกว่าไม่กลัวอะไรเลย มั่นใจมาก อยากถามว่าตอนเนี้ยเรา อยู่ในครอบครัวมิสแกนแล้วเรากลัวอะไรมากที่สุด อย่างเดียวเลยโคตรกลัวเลยมาริมากลัวกันเองใช่ไหมฮะกลัวแมงมุมอย่างอื่นมีอีกไหมครับกลัวผีโอเคกลัวนี้ไหมครับอ๋อไม่กลัวโอ้ไม่กลัวโอ้ไม่กลัวต้องไปฝึกมาอีกไป อิงฟ้าครับอตอนนี้เขาบอกว่า มิสแกนเนี่ย มั่นใจและกล้าหาญมาก ๆ มีอะไรที่เรากลัวเป็นพิเศษไหมตอนนี้ กลัวอยู่สามอย่างค่ะครับก็คือกลัวไป่โจเย็บกลัวแมงสาบกลัวแมงมุมแล้วก็กลัวฟ้ามาแลบฟาแลบเสร็จแล้วยัครับ แล้วกลัวนี่ไหมครับ ิชชั่นนี้สำเร็จไหมไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว อยู่นี้แล้วค่ะโอ้ยใจมาเลยวัคนนี้เขาไม่กลัวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือแพร่งนะครับ ได้แล้วก็ไปค่ะพี่สุชาติ พี่สุชาตินะครับ ไปค่ะพี่สุชาติ พี่สุชาติรอกล้องเลยครับพี่แลงนค่ะตะกล้องเอออะเดี๋ยวเดี๋ยวจอดตรงนี้แป๊บนึงจอดตรงนี้แป๊บนึงมีคนอยากรู้มากเลยว่า ตอนนี้อยู่ในมิสแกรนเนี่ยเขาบอกว่ากล้าหาญและมั่นใจกันมาก อยากรู้มีอะไรที่กลัวที่สุดไหมหน้าตาตอนนี้ อย่างเดียวเลย ขออย่างเดียว อย่างเดียว พ่ยไม่มีไม่มีค่ะไม่มีแน่ใจนะเราเป็นผู้หญิงแก่ม่ีแล้วกลัวนี่ไหมครับเราเป็นผู้หญิงแก่พี่ยงไม่มีไม่มีค่ะไม่มีมันเป็นมือ่ติไปไหนคะโอเคโอเคเดี๋ยวหนูกลับรถแป๊บแม่จะไปเห็นหนูี่ๆโอเคไม่ต้องอะไรเราหลุดไม่ได้ ไม่กลัวอะไรเลยนะแม่นะ ไม่กลัวอะไรเลยนะแม่นะโอ้โหสุดยอดตอนร่วมวิธีบายสีสูขวัญเนี่ยขำอะไรนักหนาฮะเสียเส้นไงหนูเสียเส้นแล้วไงหนูไม่ได้แล้วไงเพราะอะไรเพราะใครทุกคนเลยหนูหันไปเจอพี่โจก็คือหนูก็ขำไงเออโจสลีปพี่โจสลีปโอเคแล้วนี่จะไปไหนต่อเลยหยุดไม่ได้ตอนนี้ถ่ายละอ๋อนี่ต้องไปเปลี่ยนชุด โลนเปลี่ยนชุดเหรออ๋อ โอเค ยังไม่จบ สะดึ้งเลย สะดุ้ง โอเค เอาไปเปลี่ยนชุดบ๊ายบาย สวัสดี อะไรเอ่ย เอาเขามาเห็ดอย่างเด็กสาวมาเห็ดอย่างคะมาเห็ดอย่างอ่าคืออันนี้คือบล็อกใช่ไหมคะ ใช่ ไม่ดีกลัวทำมา ไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วเป็นปกติในเรื่องของการทำงานจริงๆเราก็มีตรงนี้แต่ว่าก็พยายามที่จะข่มตรงนั้นเอาไว้ก็พยายามทำทุกอย่างออกมาให้เต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุดโอ้หเขาตอบดีนะเฮ้ยตะครับตะครับ ไม่ได้ตกใจฉันรู้ว่าของปลอมจบจบนู่นแล้วไม่ไงโอ้ไม่มีใครกลัวเลยทำไมต้องกลัวเออจบ เธอมาแกงฉันเหรอทีหน้าทีหน้าไม่ขันไม่รู้เรื่องจริงหนูก็ไม่ทำน้องเขาหลอกหนูมาพี่แชมป์ถูกโออันนี้มีคนกวนคนละคืออิงฟ้าอิงฟ้ากลัวคนเดียว จบโอ้โหใจเขาแข็งจริงทำมาเป็นทำมาเป็นมาเป็นอาโอ้ยใจเขาแข็งจริงใจแข็งทุกอย่างเลยเรื่องเรื่องผู้ชายไปแล้วอืมอ้าวสวัสดีครับเออมีคำถามเรื่องนึงเดี๋ยวมาฝั่งนี้หน่อยมีคำถามเรื่องนึง บิวตี้นั่งฝั่งนี้ให้หน่อยได้ไหมเออเออไปไปมีสัมภาษณ์คำถามเดียว คำถามเดียวเลย แล้วเดี๋ยวเรามูฟเลย เพราะว่า เสียงหนูอ่ะเธิไม่ไหวแล้ว เออบิวตี้ถามหน่อยว่า มิสแกรนเนี่ย ดูเหมือนมีความมั่นใจไม่กลัวอะไรเลยนะบิวตี้มีอะไรที่กลัวในชีวิตบ้างไหมขออย่างเดียวมีคือจากใจเลยป่ะเอาใจกักใจเลยอย่างเดียวเลย กลัวไม่ กลัวไม่ถูกรักกลัวไม่ถูกรักกลัวไม่ถูกรัก คนไม่ถูกรักอย่างอื่นไม่กลัวรแล้วกลัวนี่ไหมฮะไม่บอกไม่กลัวอะไรไงไม่บอกไม่กลัวอะไรไงดูดิโอ้โหโดนโป้งแล้ว โดนโป้งแล้ว คุณผู้ชมนะ เราปิดคลิปันแค่นี้นะน้องงอนผมไปง้อกันบ๊ายบายบ๊ายบาย อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Grand TV เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆ จากเรา